ในวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการใช้โครงสร้างประโยค ประธาน บวกกริยา être บวกคำคุณศัพท์ ฉันสวย je suis belle คำคุณศัพท์คือ belle ฉันรวย je suis riche คำคุณศัพท์คือ riche ฉันจน je suis pauvre, คำคุณศัพท์คือ pauvre, ฉันฉลาด je suis intelligente, คำคุณศัพท์คือ intelligent,